เรายังอยู่กันในหัวข้อดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็น ซึ่งเราจะมาศึกษาต่อกันใน 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ การทำความรู้จักความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และเราจะหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้จากที่ใดบ้างนะคะ โดยจะเริ่มจากหัวข้อแรกก็คือ ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะเป็นเครื่องมือที่ใครๆ ก็คิดว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างง่ายนะคะ แต่กลับพบว่าเว็บไซต์จำนวนไม่น้อย ก็ยังพบปัญหาหรือมีปัญหาบางอย่าง ที่อาจคาดไม่ถึง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับธุรกิจออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะ โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึง 4 ประเด็นก็คือ ได้แก่ ข้อมูลไม่อัปเดต หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอ ไม่มีข้อมูลติดต่อ และค้นหาไม่เจอด้วย Search Engine ค่ะ เรามาศึกษารายละเอียดของประเด็นแรกกันเลยนะคะ โดยจะเริ่มจากข้อมูลไม่อัปเดต ซึ่งเป็นปัญหาของเว็บไซต์จำนวนไม่น้อยที่พบว่า ไม่มีการอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการให้มีความทันสมัย โดยพบว่าสินค้าเก่า หรือสินค้าที่ยกเลิกการผลิตไปแล้ว ไม่ได้เอาออกจากเว็บไซต์ ตลอดจนสินค้ามาใหม่ ก็ไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไป หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นสินค้าที่หมดอายุแล้ว ก็ไม่ได้เอาออกจากหน้าเว็บไซต์นะคะ อย่าลืมนะคะ ว่าเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศต่างๆ ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามด้วยเสมอนะคะ จงจำเอาไว้ว่าเว็บไซต์ไม่ได้จบที่การสร้างเว็บไซต์แล้วนะคะ หรือว่าสร้างเว็บไซต์แล้วเสร็จ พราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับเป็นต้นไม้ที่ต้องการการดูแลและบำรุงรักษานะคะ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทำได้ง่าย ๆค่ะ ก็คือเจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยกำหนดตารางอัปเดตเว็บไซต์ที่แน่นอนกำหนดผู้รับผิดชอบและดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งกระตุ้นและปลูกฝังให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและมีประสิทธิภาพ ประเด็นถัดมาก็คือ หาสิ่งที่ต้องการไม่พบ เป็นปัญหาพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องพบกับเว็บไซต์ที่มีการออกแบบหน้าตา และการจัดวางข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ที่แตกต่างกันอย่างมากมาย จนทำให้หาสิ่งที่ต้องการไม่พบ ผู้เข้าชมคงไม่อยากกลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นจึงควรจัดวางองค์ประกอบสำคัญสำคัญนะคะ ไว้ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เข้าใจและใช้งานได้ง่าย เหมือนที่ครูเคยบอกไว้ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ ในการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดสินค้าในแต่ละรายการ ถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ก็ควรจะมีรายละเอียดที่มันเหมือนกันนะคะ ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้สร้างเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงให้มากเสมอ เพราะถ้าผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้พบ ก็แสดงว่าเว็บไซต์ของเราบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้แล้วค่ะ ประเด็นถัดมาก็คือ ไม่มีข้อมูลติดต่อเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะ ร้านของร้านค้านะคะ ในการที่เว็บไซต์หลายแห่ง ไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะอาจจะทำให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ขาดโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าด้วยค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมนะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้ต้องมีคนรับสาย และอีเมลที่ให้ไว้ก็เช่นเดียวกันค่ะ ต้องมีคนคอยเช็คเมลหรือตอบเมลกับลูกค้าด้วยนะคะ ประเด็นสุดท้ายก็คือค้นหาไม่เจอด้วย Search Engine ประเด็นนี้จัดได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้พัฒนาเว็บไซต์ ที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ว่าจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ Search Engine รู้จักนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google นะคะ ถ้าออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงาม มีข้อมูลครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ Google รู้จัก หรือไม่ปรากฏผลในการค้นหาด้วย Google เลย ก็อาจจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ขาดโอกาสทางการตลาดนะคะ เป็นเพราะเหตุผลใดนั้นเดี๋ยวเราไปศึกษาในหัวข้อถัดไปนะคะในเรื่องของการหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะหาได้จากที่ใดบ้างนะคะในที่นี้จะขอกล่าวถึง 5 อันดับแรกของที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซต์ค่ะอันดับที่ 1 คือค้นหาเจอนะคะเป็นที่มาหลักของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เพราะปัจจุบันคนจำนวนมากใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ มากกว่าที่จะจดจำชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ใช่ไหมคะ อันดับที่ 2 คือเพื่อนแนะนำค่ะ ปัจจุบันการแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งบน Facebook กลายเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะเขาจะดูว่าเพื่อนหรือคนรู้จักเขาพูดถึงอะไรกัน สนใจในเรื่องอะไรกัน ซึ่งกลายเป็นเรื่องบอกต่อนะคะ โดยมีเพื่อนแนะนำจึงเป็นที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซต์อันดับที่ 2 ที่มีความแรงไม่แพ้กับอันดับที่ 1 อย่าง Google เลยทีเดียวค่ะ อันดับที่ 3 ก็คือ แบรนด์แข็งแกร่งค่ะ ผู้เข้าชมเว็บไซต์กลุ่มนี้เป็นผลพวงมาจากการสื่อสารทางการตลาดที่มีการสร้างแบรนด์ หรือมีการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะ จนทำให้เว็บไซต์กายเป็นกลายเป็นที่รู้จัก รวมทั้งผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถจดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะ อย่างเช่น Starbucks หรือว่า Uniqlo อย่างนี้นะคะ ดังนั้นจึงทำให้ผู้เข้าชมที่ ต้องการจะเข้าชมเว็บไซต์ก็เข้าถึงเว็บไซต์โดยตรงโดยไม่ผ่านทาง Search Engine หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยค่ะ เรียกว่าเป็นผู้เข้าชมในลักษณะที่เป็น Direct เลยนะคะ อันดับที่ 4 ค่ะ ย้ำเตือนไม่ให้ลืมกันค่ะ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเคยมาใช้บริการเว็บไซต์นั้น ไม่ลืมเข้ามาหาหรือเข้ามาชมเว็บไซต์อีก โดยใช้วิธีการส่งอีเมลจดหมายข่าว หรืออีเมลแจ้งในเรื่องของส่วนลดโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆนะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมที่เคยมาใช้บริการ กลับมาใช้บริการหรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกค่ะ อันดับที่ 5 หรืออันดับสุดท้ายค่ะ เรียกร้องความสนใจเลยค่ะ จัดได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานตรงๆ ไม่ซับซ้อน ใช้วิธีการเรียกร้องความสนใจ โดยใช้วิธีการลงโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความหรือทั้งรูปความแล้วก็ภาพนะคะ หรือวิดีโอนะคะ ซึ่งมีช่องทางของการโฆษณาได้หลายช่องทางนะคะ โดยเป้าหมายก็คือให้ผู้ชมโฆษณา มีความสนใจ แล้วเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกไงล่ะคะ เป็นยังไงบ้างคะ จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็นจำเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบหลักของเว็บไซต์ต้องครบถ้วนนะคะ เรื่องของการทำความรู้จัก ในเรื่องของความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ แล้วก็ในเรื่องของการหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าจะหาได้จากที่ใดบ้าง จึงจะทำให้เว็บไซต์ของเรามีความมั่นคงยืนยง และคงอยู่ตลอดไปนะคะ ในหัวข้อถัดไปของสัปดาห์นี้ค่ะ เราจะไปศึกษาต่อกันในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นะคะ มีอะไรบ้าง อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันนะคะ